สำหรับประโยค Halo Bu Selamat datang di hotel kami แปลว่า โรงแรมของเรายินดีต้อนรับคำว่า Selamat datang แปลว่ายินดีต้อนรับคำว่า kami แปลว่าของเรา ที่ไม่รวมตัวผู้ร่วมสนทนาไว้ด้วยสำหรับประโยค Halo saya sudah melakukan pemesanan online untuk double room selama 4 malam แปลว่า ันได้จองห้องออนไลน์ไว้แล้วสำหรับสี่คืนคำว่า sudah แปลว่า แล้ว คำว่า melakukan pemesanan แปลว่าทำการจองห้องไว้แล้วคำว่า untuk แปลว่าสำหรับคำว่า selama แปลว่าสำหรับคำว่า empat แปลว่า สี่ ำว่า malam แปลว่า คืน